สวัสดีครับ ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการปรับแต่ง รูปภาพและวิดีโอนะครับ โดยใช้คำสั่ง css 3ในการปรับแต่งนะครับ เราจะมาดูว่ารูปภาพและวิดีโอเราสามารถปรับแต่ง อะไรได้บ้างนะครับ ซึ่งการปรับแต่งเราก็สามารถใส่เส้นกรอบนะครับของรูปภาพและวิดีโอได้นะครับ สามารถปรับ ส่วนโค้งในการแสดงเส้นกรอบขึ้นมาได้นะฮะว่าเราต้องการให้แต่ละมุมของเส้นกรอบมีความโค้งเท่าไหร่นะครับ หรือสามารถใส่แสงเงาให้กับตัวเส้นกรอบของตัววิดีโอและรูปภาพที่เราใส่ลงไปได้นะครับ ว่าต้องการให้มีแสงเงาประมาณไหนนะครับ แล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่น ๆ ได้เช่นกันนะครับ ถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าโปรแกรมเน็ตบีนกันได้เลยนะครับ ในการใส่เส้นขอบหรือเส้นกรอบนะครับ ให้กับตัวรูปภาพหรือวิดีโอนะครับ เพื่อให้มันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ เราก็สามารถใช้คำสั่ง css ในการจัดการได้นะครับ ดังนั้นเราเข้าไปในไฟล์ css เหมือนเดิมนะครับ ต้องการใส่เส้นกรอบให้กับรูปภาพหรือวิดีโอนะครับ ในที่นี้อาจารย์ขออ้างอิงเป็นลักษณะของการใช้งานคลาสแล้วกันนะครับ เพราะว่าบางทีการปรับแต่งรูปภาพ หรือวิดีโอนะครับ แต่ละรูปแต่ละวิดีโออาจจะมีการปรับแต่งที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราจะเรียกใช้เป็นคลาสเพื่อความสะดวกในการปรับแต่ง เฉพาะจุดขึ้นมานะครับ ดังนั้นอาจารย์ตั้งชื่อคลาสเป็น v border นะครับ ต้องการใส่เส้นกรอบให้กับตัวรูปภาพหรือวิดีโอนะครับ เราจะใช้คำสั่งว่า border นะครับ จากนั้นระบุขนาดนะครับของเส้นกรอบว่าเราต้องการให้เส้นกรอบของเรามีขนาดเท่าไหร่นะครับ ในที่นี้สมมติอาจารย์เอา 5 พิกเซลนะครับ จากนั้นระบุสีนะครับว่าต้องการให้เส้นกรอบของเราสีอะไร อาจารย์เอาเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับ อันที่ 3 ที่ต้องระบุก็คือเป็นลักษณะของเส้นกรอบที่เราจะใส่ลงไปนะครับ สมมติอาจารย์เอาเป็นเส้นกรอบธรรมดาก็คือเป็นโซลิดนะครับ จากนั้นนักศึกษาลองเซฟและลองเรียกใช้คลาส v border นะครับ เอาในส่วนของรูปภาพก่อนแล้วกันนะครับ เราจะเรียกใช้ class attribute class นะครับ v border จากนั้นลองเซฟและลองรันโปรแกรม นักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับ รูปภาพที่เราเรียกใช้คลาสที่ใส่คำสั่ง border เข้าไป ก็จะมีเส้นกรอบขึ้นมาทั้ง 4 ด้านนะครับแต่ละด้านเรากำหนดขนาดไว้ 5พิกเซลมีสีเป็นสีน้ำเงินนะครับลักษณะก็คือเป็นโซลิดซึ่งลักษณะ 3 อย่างนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้อิสระตามความต้องการนะครับ ซึ่งในลักษณะของการใส่เส้นกรอบนะครับ เราไม่จะเป็นต้องใส่ทั้ง 4 ด้านก็ได้นะครับเราสามารถใส่ด้านใดด้านหนึ่ง หรือ 2 ด้าน 3 ด้านก็ได้ แล้วแต่เราจะเขียนขึ้นมานะครับสมมติอาจารย์สร้างขึ้นมาอีกหนึ่งคลาสนะครับเป็น C border นะครับจากนั้นระบุคำสั่งในการใส่เส้นกรอบลงไป border เพียงแต่เท่านี้นะครับ ถ้าต้องการใส่เพียงพังบางด้าน ให้นักศึกษาระบุลงไปเลยว่าต้องการใส่เส้นกรอบด้านไหน เช่นอาจารย์บอกว่าต้องการใส่ที่ด้านซ้าย เราก็เลือกเป็น border left นะครับ จากนั้นระบุค่าต่างๆเหมือนเดิมนะครับ 5 พิกเซล blue แล้วก็ solid เหมือนเดิมนะครับ จากนั้น save และลองไปเรียกใช้คลาสอาจารย์เรียกใช้คลาส C border นะครับ จากนั้น save และลองรันโปรแกรมนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับ แท็ก div ที่อาจารย์เรียกใช้คลาส C border นะครับ ที่เราใส่คำสั่ง border left ก็จะมีเส้นกรอบขึ้นมาแค่ด้านซ้ายด้านเดียว นะครับ ดังนั้นเวลาต้องการใส่เส้นกรอบ เราสามารถใส่4ด้านก็ได้นะครับ หรือเราจะสามารถระบุ เป็นบางด้านก็ได้เช่นกันนะครับ นอกจากการใส่เส้นกรอบแล้วนะครับ เรายังสามารถปรับรัศมีความโค้ง ให้กับมุมทั้ง 4 มุมของเส้นกรอบได้นะครับ ว่าต้องการให้มันมีความโค้งมนเท่าไหร่นะครับ โดยนักศึกษาใส่คำสั่งเป็น border นะครับ ต้องการปรับส่วนโค้งเราก็ใช้ radius นะครับ จากนั้นใส่รัศมีที่ต้องการให้มีความโค้งนะครับ สมมติอาจารย์เอาเป็น20พิกเซลแล้วก็เซฟนะครับ จากนั้นลองรันโปรแกรม นักศึกษาก็เห็นว่านะครับ เมื่อเราใส่ border radius เข้าไปนะครับ ตรงเส้นกรอบแต่ละมุมก็จะมีความโค้งโผล่ขึ้นมา ตามรัศมีที่เรากำหนดค่าลงไปนะครับ ถ้าเราต้องการให้โค้งมาก เราก็กำหนดค่ารัศมีที่มีค่ามากๆนะครับ ก็จะมีความโค้งมากขึ้นตามที่เรากำหนดค่าไว้ นะครับ นี่คือการกำหนดรัศมีความโค้งของเส้นกรอบนะครับ หรือนะครับบางครั้งเวลาเราใส่เส้นกรอบให้กับรูปภาพหรือวิดีโอนะครับ เราอาจจะใส่ในลักษณะเส้นกรอบที่มีลักษณะของแสงเงาซ้อนเข้าไปด้วยนั้นๆถ้านักศึกษาต้องการใส่แสงเงาซ้อนเข้าไปด้วยนะครับ ให้นักศึกษาใส่เป็นคำสั่งว่า box shadow นะครับ จากนั้นกำหนดรายละเอียดว่าต้องการให้แสงเงาของเรา มีการเลื่อนตำแหน่งไปขวา แล้วก็ลงข้างล่างไประยะเท่าไหร่ แล้วก็เป็นสีอะไรนะครับ สมมติอาจารย์ต้องการให้เลื่อนไป 5 พิกเซลนะครับทั้งขวาทั้งล่างนะครับ แล้วก็เป็นสีดำจากนั้นเซฟนะครับ และลองในโปรแกรมดู นักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับ ก็จะมีแสงเงาโผล่ขึ้นมาละนะครับเราให้เลื่อนไปขวา 5 ลงล่าง5นะครับ ก็จะมีเหลื่อมๆกันนิดหนึ่งนะครับมีสีแสงเงาเป็นสีดำซึ่งลักษณะตรงนี้นะครับ เราสามารถจะปรับแต่งตัววิดีโอได้เหมือนกัน โดยส่วนหนึ่งที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัววิดีโอได้ที่เขานิยมกันนะครับ ก็คือเวลาเราให้วิดีโอเล่น หรือเวลาเราโฟกัสที่ตัววิดีโอนะครับ เราจะให้ตัววิดีโอของเรามีลักษณะแสงเงาที่โดดเด่นขึ้นมา คราวนี้อาจารย์ต้องการให้ทำงานที่ตัวแท็กวิดีโอเลยนะครับ ดังนั้นเวลาอ้างอิงเราก็จะอ้างอิงที่ตัวแท็กวิดีโอ ในการปรับแต่งนะครับ จากนั้นต้องการให้มันทำงานตอนที่เราโฟกัสหรือเราเอาเมาส์ไปวางเล่นที่ตัววิดีโอนะครับ เราก็จะเลือกเป็น H over นะครับ ก็คือวางหรือวางเมาส์ที่ตัววิดีโอขึ้นมานะครับ หรืออาจจะใช้อีกตัวหนึ่งก็เป็นวิดีโอนะครับ แล้วก็เป็นโฟกัส ก็คือกรณีที่เราโฟกัสที่ตัววิดีโอนะครับ ต้องการให้ มีแสงเงาโฟกัสขึ้นมานะครับ เราก็ใช้คำสั่งเดิมก็คือตัว box shadow นะครับอย่างนั้นอาจารย์ต้องการให้มีขนาดเป็น20พิกเซลนะครับ แล้วก็มีสีเป็นสีเขียวนะครับจากนั้นลองเซฟ แล้วก็ลองรันโปรแกรมดูนะครับ ดังนั้นถ้าเราไม่กดเล่นหรือโฟกัสที่วิดีโอนะครับ ก็จะไม่มีแสงเงาแสดงขึ้นมา แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับ ที่เราเอาเมาส์ไปวางข้างบน หรือเรากดเพลย์ที่ตัววิดีโอนะครับ นักศึกษาก็จะเห็นว่ามีแสงสีเขียวที่เป็นแสงเงาแสดงขึ้นมา เป็นยังไงกันบ้างครับ รู้จักคำสั่งในการปรับแต่ง รูปภาพและวิดีโอกันแล้วใช่ไหมครับ ในหัวข้อถัดไปนะครับ จะเป็นหัวข้อสุดท้ายของการปรับแต่งส่วนแสดงผลด้วย CSS 3แล้วนะครับ ซึ่งในหัวข้อสับถัดไปจะเป็นส่วนที่ 4ละนะครับ เป็นการปรับแต่งฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมานะครับ ว่าเราสามารถปรับแต่งให้มีความสวยงามได้ยังไงบ้างนะครับ ถ้านักศึกษาพร้อมแล้ว คลิกที่ลิงก์ขับไปได้เลยนะครับ